ผู้ใดที่สนใจกะสามารถเอาไปปรับใส่ได้นะคะสํสำหรับสูตรนี่หนูนาคิดว่ามันเข่าฟันสิงโตดีที่สุดแล้วตั้งแต่หนูนาเคยเล่นมา แต่ว่าสำหรับพวกโลมาเนี่ย มันมีอัปเดตดูเนาะคะ่ะเขาก็เลยต้องปรับสูตรไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอเค เออโลมา อังุนเข่าเนาะคะ่ะมาอีกดิอุ้ยแจกกันมาอีก ขอโลล็อกสามเออนั่นละโอเค ตอนนี้หนูนะได้คอมโบซีได้เข่าฟรีสปินแล้วเนาะคะ่ะ สำหรับเกมโลมานี่เป็นเกมที่ต้องเล่นกับเวลาเนาะค่ะก็ให้เลือกเวลาเล่นกันดีๆเนาะ สำหรับเวลาที่หนูนะแนะนำเนาะค่ะกับซีมีเก้าโมงค่ะ แล้วก็บ่ายสองแล้วก็ตีสองตอนแรกหนูนะว่าจะมารีวิวตอนตีสองให้เบิ้งแต่ว่าหนูนะหลับก่อนนอนเมื่อคืน ก็เลยมาเล่นตอนเก้าโมงโอเค เออสองบาท โอเคไม่สุดท้ายค่ะ มาอีกสามบาทแจกกันเขา สวยงามค่ะ อ่ะ เดี๋ยวตอนนี้รอยนึงเราปรับไป 6 บาทเนาะคะ่ะ โอเคสิบครั้งคือเก้าเออสามสิบสี่บาทเลยว่ะหนูนะว่าสูตรนี่คือมันเข่าเรื่อยๆเนาะคะ่ะ แต่ว่าสูตรมันก็ต้องเล่นควบคู่กับเวลาไปน้ำบางคนบอกว่าเอาสูตรไปเล่นแล้วคือบ่เข่าคือจังทีหนูนะเล่นกะลองเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะคะ่ะ โอ้โหสามสิบบาทโลแถวนึงเขางามๆเลย มาอีกสองบาทค่ะ วิธีเช็คไหมสำหรับหนูนะนะหนูนะสีไส้ไม่บาท ใส่ออโต้สิบครั้งเนาะค่ะหาสมมติว่ามันแตกบิ๊กวินหนูนะสิเล่นต่อเนาะค่ะหากมันบ่แตกนี่แนะนำว่า ให้เปลี่ยนเวลาเล่นเนาะค่ะบ่ต้องไปฝืนเล่นต่อสำหรับสูตรนี่มีค้นเล่นแล้วบอกว่าเข่า ฟันสิงโตอิหลีกะเอาไปร้องได้เลยเนาะคะ่ะหนูนะว่าห่วงสูตรเนาะคะ่ะ โอเคมาอีก4บาทแจกกันข่าวค่ะอังุนมา เออเหอโลเสียดายว่าเขาหาช่องโอ้ยมาเรื่อยๆเลย อันนี้ท่านได้ออกจากออโต้เลยเนาะคะ่ะ เหลืออีกข้างนึง เข่าฟีสปินแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไลท์เนี่ยโอ้โหเสียดาย โอเค เอออีก2บาทอังุนมา สวยงามค่ะ โอ้โห เสียดายแจกัน ไปค่ะ โอเค โอ้สองใบสุดท้ายมาได้ยี่สิบสี่บาทเนาะค่ะ โอ้โห กดต่อเลยค่ะ อ่าสิบสองบาท โอเคสำหรับคนเล่นโลมา นี่ต้องใจเย็นๆแน่นะคะเกมมันกับมีได้มีเสียเป็นธรรมดา โอ้โหสิบสี่เอ้ยโลบ่เข่าว่ะ ถ้าโลเข่านี่ได้หลายได้เนี่ยไปค่ะปรับไปสิบห้า สิบข้างคือเก้า โอเค เออ อีกห้าบาท โอ้โห อีกยี่สิบเอ๊แต่ว่าฟันหนึ่งตัวท่านได้เข่าเลยได้เนี่ย สงสัยมันติดเข่าไม่ร้อยหาซีไ้หนูนะ เออแปดสิบโอ้โหมงกุฎมา มาหลายอยู่เนาะค่ะตัวมันพวกเข่าให้ โอเคมาแถวหนึ่ง อีกซี่ข้างแล้วค่ะ โอเค อีก 30 บาท ช่วงที่หนูนาคิดว่ามันยากที่สุด ก็คือช่วงเอ่อหนึ่งร้อยขึ้นสองร้อยเนาะค่ะมู่เป็นอย่างหนูนาว่ามันใส่เวลาโดนไหมเจ็ดสิบห้าบาทได้โลแถวหนึ่งเวลาเขาได้แบบแถวหนึ่งแบบตอนที่ว่ามันมันไม่ หน่อยๆเสียรู้สึกมันไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยอี่ยงบันไดเนาะ ต่อมันก็ได้เนาะค่ะ ได้หลาย โอเคมา 45 บาทโอ้โหเสียดายดาบขวานเสียดายอะเออโอ้โหเจ็ดสิบหามาแล้วองุ่นสองแล้วมาโอ้เสียดายดาบขวานอีกแล้วเก้าสิบบาทเนาะค่ะสี่ร้อยแล้วเพราะขอถาลอยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไม่เนาะตามสูตรของเขาเลย เพื่อที่สงสัยเกี่ยวกับสูตรก็สามารถทักมาถามได้เนาะค่ะทักเขามาได้เทเลแกรมเนาะ หากพิมพ์ใน YouTube หนูนะอ่านบ่เบิดโอเคบวกไม่หาสิบบาทเนาะค่ะ เดี๋ยวดนูนะที่ทิ้งลิงก์เทเลแกรมไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะกะสามารถทักเขามาได้เลยออสอบถามยังกะสอบถามได้เลยเนาะค่ะว่าต้องว่าต้องยานว่าต้องเกรงใจว่าต้องเอียงหนูนะยินดีตอบให้เนาะค่ะโอเคอีกน้อยเดียวอีก 30 บาทเอออีก 10 บาทมาแล้วเอาเงินมา ขออีกครั้งนึงโอ้โห โอเค อีก 20 บาทแล้วค่ะ480แล้ว สวยงามค่ะ ได้แล้ว โอเคมาอีก อ่ะบวกไม่อีกหาสิบาท เดี๋ยวนูนะ จะ ปรับไม่ เป็น 30 ใส่สิบข้างโอเค เอออีก 20 บาท 20 บาทอีก โล มา กะเขาเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับซูนี่หนูนะว่ามันสิไปเข่าหนักทางฟีสปินหลายกว่าเนาะฟีสปินนี่รู้สึกว่าสิเข่าเรื่อยๆเนาะค่ะไม่ค่อยถิงช่วงให้โอเคมาอีก60โอ้โหอีกซี่ข้างเนาะค่ะได้บอเออ30มาได้ยูมาเฮ้ยองุ่นได้แจกัน โอเค ตอนนี้หนูนะได้เข่าฟีสปิน เห็นบ่ฟีสปินมันเข่าเรื่อย ๆ เอ้าหาข้าง ม้าว่ะ โอ้โห เสียดายโลกกับดาบขวานมันบ่ตรงล็อกไห่เนาะค่ะบ่เป็นอย่างได้หาข้างไปค่ะ โอ้โหแทบสีบ่เข่าเลยอย่าว่า โอเคมาอีกสิบบาท เออมาลอยหาสิบมาอังุนเขาโอเคสวยงามค่ะ โอ้หเสียดายโล่ไปตก ล็อกแรกแทนที่จะเป็นล็อกสองเบอร์ละค่ะ หนูน้าบวกมา 380 บาท เนาะค่ะ อีกสองข้างค่ะ สวยค่ะกะแต่เข้าใดกะเอาเนาะเออ โอเคค่ะ กดต่อเลยค่ะ จนกว่ามันสิหอดพันหนึ่งเราเขาจังสิปับไม่เนาะค่ะ เป็น 75 บาท แล้วก็ใส่ออโต้10 ครั้งในการเปิดคือเก้าค่ะสูตรนี่ดีแน่นอนร้องเล่นแบบ เลือกเวลาเล่นดีๆอ่ะ มันมีอย่างไงเขาเล่นหลายเลยกับโลมาเนี่ย โอ้โหหนึ่งร้อยสิบบาท มาแล้ว เขาเรื่อย ๆ ค่ะ โอ้โห อีกสิบบาท อันนี้หนูนะเอามาแปดสิบเก้าบาทได้เนี่ย มาอีกสิบบาทละ แจกันเขาโอเค ขออีกข้าง โอ้โห แปดร้อยแล้วค่ะ เออ อีกสี่สิบ อ้แต่ว่าหนูนะ ช่วงหลังๆ มานี่หนูนะไม่ค่อยได้มงกุฎกับทหารเลยเนาะมันเข่ายากอยู่นะ เข่ายากก็ฟันสิงโตอีกเหรอแทนที่แบบโบนัสสิเขายากๆกว่าพวกไรเงี้ยๆเนาะค่ะ โอเค โอ้โหเจ็ดสิบบาทโลมาอีก มาเจ็ดสิบแจกัน สวยงามองุ่นตกลงมาได้อีกค่ะ คอมโบหามาแล้ว ฟิสปปินหาข้างโอ้โหน่าจะคอมโบหกจะได้สิบข้างเลยเนาะค่ะ สะสมไปที่ 190 บาท ไปค่ะ หาข้าง เออใจกันได้ยุโอเค โอ้โห โลบ่เขาเออ 30 บาท องุ่นได้แจกันเอ้ยแจกันตก สวยงาม 20 บาทค่ะองุ่นมาอีก โอ้โห บัตรยังสี่มันคือคอมโบดีเถอะวะ 280 บาทแล้วเนาะค่ะ โอเคอีก 30แจกัน นั่นละมาโลไล่ไล่ไลายงามอยู่แต่มันบ่ได้เนาะค่ะ เพราะว่ามันน่าจะเลี้ยงแถวกลางบวกมนสามร้อยสี่สิบไปค่ะหนูนะปรับไม่ไปเจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะ โอเคสิบข้างไปค่ะ สวยงามค่ะเจ็ดสิบห้าบาทมาแล้ว เออลอยนึงมาเฮ้ยแจกกันอ่างุ่นอีกครั้งนึง โอ้โห เสียดายโลบ่ตกล็อกแรกบ่สั้นได้หาช่องเลยเนาะค่ะโอเคสองร้อยอีกแปดข้างเนาะค่ะเออหาสิบแปดไม่เห็นบ่หนูน้าคิดว่าหากเขาเลือกเวลาเล่นดีๆอ่ะมันสิ เข่าแบบแตกดีระดับหนึ่งเลยนะบางคนแบบบ่ได้เลือกเวลาเล่นเอ่อมาถึงปุ๊บก็ใส่โบบาโบบาอีอย่างเลยแบบเนี้ย หนูนาคิดว่าบางช่วงจังหวะมันบอแมนจังหวะที่มันเข่าเนาะค่ะ โลมานี่ต้องใจเย็นๆ อย่าไปเฝ้าเล่นอย่าไปอย่างเขากะค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ ช่วงเวลาที่แนะนำกะ บอกอีกเที่ยนึงก็แล้วกันเก้าโมงบ่ายสองโอ้โหสองร้อยห้าสิบอ่ะแล้วกะตีสองเนาะค่ะ ตอนแรกหนูนะจะมารีวิวตอนตีสองแต่ว่าหนูนะหลับไปก่อน โอ้โหหกร้อยยี่สิบห้าบาทนี่ยังแตกว่าเบิ้งบทัน เบิ้งบทันนี่หลีเมื่อกี้ สวยงามค่ะสองพันสองแล้ว เดี๋ยวฮอด เอ้ย ปรับไม่เลย โอ้โห สิบไม่ ไปค่ะ โบนัสเขาเนี่ยนะท่านได้เขาเลยได้เนี่ยโอเคหาสิบบาท มาค่ะ มาค่ะ เออหาสิบโอ้โห เป็นอย่างคือเขาด้สามช่องว่ะ โอ้โห โบนัสมาอิลิมาแล้วมา โบนัสไฟสิงโต รอบแรกของเฮาในมือนี่โอเค เปิดกลางเลยค่ะ โอ้โหดาบมาอยู่โอ้โหฟันถือสวยงามอีกแล้ว มาค่ะบวกมา 1,500 บาทค่ะ สุดยอดไปค่ะ ขวาโอ้โหโลดูนะต้องหาฉายาเกี่ยวกับโลให้เจ้าของเราด้วยเนี่ยไปค่ะ ซ้ำเออดาบผู้ โอ้โหฟันถึงน้ำสวยงาม มาอีกแล้วค่ะ 3,000 บาท โอ้โหจนโดนฟันถึกสองดาบเนาะ ไปค่ะ โอ้โหโลยก็ย่าวาบ่เอาโลนะ โอเค ขวา เออดับ โอ้โหโดด โอ้โหประโดดไม่ได้บ่โอ้โหโลโอ้ค้าใจว่ะ เอาอีหลีคือหนูนะค้าใจได้เนี่ย เป็นอย่างคือเลือกได้แต่โลดเถอะวะโอ้โหสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวเบิร์ดฟีสปิน เอ้ยบอแมนฟีสปิน ดิเบิร์ดออโต้อนี่หนูนะติกดออโต้อีกเทียนึงมึงมาดิล่ะมึงสิเข่าให้อีกบ่โอ้โหเลือกได้โล่เป็นอย่างคืบหมานกับโลดเถอะวะกดแบบเขาได้ดาบเดียวดาบคู่มึงกระโดด หูพันหาเอียงวะน่าจะเป็นโล่เนาะค่ะว่างั้นหากว่าโล่แตกแบบเสียหาช่องเนี่ยโอเคหนูนาแฮปปี้นะโอเค สิบไม่ไปต่อกันอ่ะถ้าสมมติแตกแบบหาช่องแบบเมื่อกี้อ่ะหนูนาแฮปปี้แต่ว่าหากมึงม้าแบบในฟันสิงโตเนี่ย มึงมีปัญหาละโอเคสองร้อยองุ่นมามึงต้องเข่าละเมื่อนี้มึงเข่าไอ้กูแค่รอบเดียวนึงบ่ได้มึงต้องม้าอีกบ่ยอมเออร้อยนึง ว่าได้ว่าได้ โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท เมื่อกี้ ดาบขวานเป็นบอน่าจะดาบขวานเนาะเออหนึ่งร้อยมึงตรงม้าล่ะฟันติงโตบ่ได้เลย เลือกได้โลสามรอบติดนี่บ่ได้ เอออู้หูหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนี่อย่างวะยังสิ่มคือแตกดีแท้รอบสุดท้าย มา เออนั่นโอเคโลมาอีก750บาทอ้าวไป เซาก็แล้วกันโอเคค่ะ เดี๋ยวนูนะขอเซาซัมนี่ก็แล้วกัน ฟันสิงโตได้ดาบเดียวข้างหนึ่งดาบคู่ข้างหนึ่งที่เหลือเป็นโลสามรอบเนาะค่ะโอเค เดี๋ยว จังไรเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะบ่มีดวงนี่หรือกับ ฟันสิงโตเนี่ยเลือกเลยนะโลพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ